การนำเข้าภาพ ในโปรแกรม Inkscape สามารถนำเข้าไฟล์ต่างๆ เพื่อทำให้งานของเรามีความสมบูรณ์และสวยงามได้ โดยวิธีการดังต่อไปนี้ 1. ให้ไปที่ไฟล์ Import เลือกประเภทไฟล์ที่จะนำเข้า ซึ่งไฟล์ส่วนใหญ่ที่เป็นรูปภาพและกราฟิกสามารถนำเข้าในโปรแกรม Inkscape ได้ อาทิเช่นไฟล์ SVG s v g c PDF หรือแม้แต่ไฟล์ Adobe Illustrator หรือไฟล์ AI หรือไม่ก็จะเป็นไฟล์ภาพ JPG PNG GIF BMP TIFF และอื่นๆ เมื่อเราเลือกไฟล์ที่เราจะทำการ Import แล้ว ให้เราคลิกที่ปุ่ม Open ไฟล์จะปรากฏบนพื้นที่ทำงานเหมือนกับวัตถุทั่ว ๆ ไป เราสามารถหมุน ย่อ ขยายได้เหมือนวัตถุทั่ว ๆ ไป การคลิป และมาร์คภาพ ในโปรแกรม Inkscape เราสามารถทำการคลิปและมาร์คภาพได้ ซึ่งเทคนิคนี้จะใช้ในกรณีที่ต้องการให้ภาพถ่ายแสดงผลเป็นบางส่วน ไม่ต้องการแสดงทั้งภาพ การคลิปจะแตกต่างจากการ มาสก็คือ ถ้าเราใช้การคลิป วัตถุจะตัดภาพออกตามขอบของวัตถุอย่างชัดเจน แต่หากเป็นการ มาร์กเราสามารถเพิ่มค่าสีขาว สีดำลงในวัตถุก่อนการมาร์กได้ ผลที่ได้รับ คือภาพจะมีการโปร่งใสไล่จากสีดำ เป็นสีที่โปร่งใสที่สุด ไปจนถึงสีขาวซึ่งเป็นสีทึบตัวอย่างการคลิปภาพ 1. Import ภาพที่ต้องการจะทำการคลิปเข้ามา เลือกภาพที่ต้องการจะทำการคลิป 2. สร้างรูปทรงที่ต้องการจะนำมาตัดเป็นภาพ จะเป็นรูปทรงอะไรก็ได้ 3. นำรูปทรงที่สร้าง วางซ้อนกับภาพที่ต้องการคลิป โดยให้เราเลือกวัตถุทั้งสอง โดยการกดชิปแล้วคลิก แล้วให้ไปที่อ b จ e ต์คลิป แล้วกดเซต เราจะได้ภาพที่ถูกคลิปตามรูปทรงของวัตถุที่เราต้องการ หากเราต้องการยกเลิกการคลิป ให้เราไปที่ Object Clip Release การมาร์กภาพ 1. Import ภาพ และเลือกภาพที่ต้องการจะทำการมาร์ก 2. ให้เราสร้างรูปทรงที่ต้องการจะนำมาตัดภาพเป็นรูปทรงอะไรก็ได้ หากเราต้องการมาร์กภาพให้เกิดการไล่ระดับความโปร่งใส ให้ใส่สีที่รูปทรงเป็นสีดำไล่ระดับไปยังสีขาว โดยภาพที่มาร์กด้วยสีดำจะมีความโปร่งใส บริเวณที่ถูกมาร์กด้วยสีขาวจะมีความทึบ ดังรูปตัวอย่าง เราจะมาร์กด้วยรูปดาว พื้นหลัง จะเป็นรูปวงกลมสีแดง เพื่อให้เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน ว่าถ้ามาสภาพแล้วจะเกิดผลอย่างไรขึ้น 3. นำรูปทรงมาวางบนภาพที่ต้องการจะมาสกดชิปเพื่อเลือกทั้งสองวัตถุ และไปที่ Object m a r k ร็จจะปรากฏผลลัพธ์ รูปภาพ จะถูกมาร์กไว้ด้วยรูปทรงไล่ตามความโปร่งแสงตามลำดับค่าสีขาวดำที่ได้เพิ่มในรูปทรงนั้น ๆ หากต้องการยกเลิกการมาร์กให้ไปที่ Object Marks Release